อดี ๆ นะ แจ็คฟอนอย่าทำให้บี้ผิดหวังปกติเล่นแจ็คฟอนก็แตกแทบทุกครั้งเลยนะไม่รู้วันนี้จะแตกหรือเปล่านะครับผม เอาหน่อย เอาหน่อยเด้อเอาหน่อยเด้อมาคาถาสวยเอไหลไปเอ สวยงามผมจังหวะนี้แล้วตัวได้ตัวคูณมาซะด้วยนะ จัดไปขอไหลหน่อยหนึ่งได้ไหมขอหน่อยหนึ่งสู่หูแล้วดูวายเข้า และดูวายเข้าพร้อมกับตัวคูณนะดูมันไหลโคตรดีผมบอกแล้วใจคอมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะเมื่อคูณเจ็ดไปแล้วอ่ะแล้วก็หมับเขาให้ไปรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาถึงก็รางวัลก้อนใหญ่โตไป65บาทเลยนะเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องถือว่ามาดีอยู่ถือว่ามาดีอยู่ครับผม แต่อย่าเพิ่งหมดกอกเด้อไปกันต่อเด้อไปกันต่อเด้อโอ้โหอะไรวะนะ่ย เหล็กสามสปินว่ายังไง นกฮูกมา นกฮูกโอ้โหจะได้ แต่ก็รางวัลก้อนใหญ่ก็โตไปอีกแปดสิบเอ็ดบาทนะผมดอกนี้นะ เอาหน่อย เอาหน่อยเฮ้ย เอาหน่อย สปินสุดท้ายแล้วโหลเฮ้ยยังไม่ได้ทุนเลยโอ้โหอะไรวะหน้าเหมือนจะมาดีเหมือนจะมาดีแต่ก็ไม่ดีนะแต่ไปร้อยห้าสิบหกบาทกว่าซื้อไปสองร้อยกว่าบาทเฉดโคกอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยอย่างนี้ไม่ไหวเลยเบ็ดสองพอแล้วกันเมื่อนะจัดฟีเจอร์กันต่อเลยแล้วกัน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 โอ้โหอะไรวะน้า อะไรวะน้าอะไรของมันวะน้าผู้ถามจริงแตกเจ็ดบาทโอ้โหแซดเลยเมื่ออย่างนี้แซดเลย อย่างนี้แซดเลยนะ แตกเก้าบาท ไอชิดคก อะไรของมึงเนี่ยโอ้โหแจ็คฟอร์มันเล่นผมแล้วเมื่อนไม่ไหวแล้วจัดเบ็ดห้าแม่งเลยแล้วกันนะ มา หมดเป็นหมดไหมหมดก็พีเกมแค่นั้นแหละจบจบเลยนี่ฟินฟินชิปหายแล้วแจ็คฟอร์มันเล่นผมแล้วเมื่อแจ็คฟอร์มันเล่นผมแล้วโหลโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห ชิปหายเลยบาทเดียวจัดไปอ่ะ ให้ให้มันเหลือ ไว้ บาทหนึ่งแล้วกัน นะครับมานะยังดีอย่างน้อยก็มันก็ไม่หมดนะ ให้มันเหลือไว้บาทหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะ